ตอนที่ 14 การหานุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การหานุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ หรือกฎลูกโซ่ เพื่อแก้ปัญหากับโจทย์ต่างๆ ได้ ถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของฟังก์ชัน y เท่ากับ x บวก 4 ทั้งหมดยกกำลัง 2 เราสามารถใช้สูตรพื้นฐานมาหาอนุพันธ์ได้นะคะ แต่ต้องทำการกระจายพจน์ x บวก 4 ทั้งหมดยกกำลัง 2 ก่อน ซึ่งจะได้เป็น y เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก 8x บวก 16 หลังจากนั้นนะคะ เราจึงจะหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ทีละพจน์ โดยใช้สูตร อนุพันธ์ของ x ยกกำลัง n เทียบกับตัวแปร x เท่ากับ n คูณอยู่กับ x ยกกำลัง n ลบ1นะคะ จะได้คำตอบก็คือ 2x บวก 8 โดยที่ 2x มาจากการหารนุพันธ์ของ x ยกกำลัง 2 เทียบตัวแปร x 8 มาจากการหาอนุพันธ์ของ 8x เทียบตัวแปร x ส่วนอนุพันธ์ของ 16 เทียบกับตัวแปร x นั้นนะคะ เป็นการหาอนุพันธ์ของค่าคงที่ ซึ่งเท่ากับ 0 แต่ถ้าเป็นการหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 ของ y เท่ากับ x บวก 4 ทั้งหมด ยกกำลัง 200 เทียบกับตัวแปร x เราจะกระจายฟังก์ชันนี้ไม่ไหวแน่ใช่ไหมคะ ดังนั้น เราจึงจะใช้การเปลี่ยนตัวแปรมาช่วยในการหาอนุพันธ์ให้ง่ายขึ้นนะคะคือการกำหนดให้ u เท่ากับ x บวก 4 ดังนั้นเราจะได้เป็น y เท่ากับ u ยกกำลัง 200 นะคะ แทนฟังก์ชัน y เท่ากับ x บวก 4 ทั้งหมดยกกำลัง 200 ลักษณะฟังก์ชันเช่นนี้นะคะ เราจะเรียกว่าฟังก์ชันประกอบค่ะ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะคะ เราจะกำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะ และ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x เราจะได้สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบหรือกฎลูกโซ่ออกมานะคะนั่นก็คือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x มีค่าเท่ากับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x สำหรับกรณีที่มีหลายๆ ฟังก์ชันประกอบกันนะคะเราก็สามารถสร้างสูตรกฎลูกโซ่ได้ในทำนองเดียวกันค่ะ ก็คือ ถ้า y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ v และ v เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x นะคะ สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ก็คือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u นะคะ คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร v นะคะ คูณกับอนุพันธ์ของ v เทียบกับตัวแปร x ต่อไปมาดูโจทย์นะคะ ตัวอย่างที่1 จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 หรือ y พรามเมื่อกำหนดให้ y เท่ากับ x บวก 4 ทั้งหมด ยกกำลัง 200 วิธีทำนะคะ จากโจทย์ y เท่ากับ x บวก 4 ทั้งหมด ยกกำลัง 200 เราจะกำหนดให้ u เท่ากับ x บวก4นะคะ ดังนั้นเราจะได้เป็น y เท่ากับ u ยกกำลัง 200 จะได้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ออกมานะคะ ก็คือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะ เราจะแทน y เท่ากับ u ยกกำลัง 200 และ u เท่ากับ x บวก 4 ลงไปนะคะ หลังจากนั้นเราจะหาอนุพันธ์ออกมานะคะ จะได้ออกมาเป็น 200 คูณอยู่กับ u ยกกำลัง 199 คูณกับ 1 หลังจากนั้นเราจะแทน u เท่ากับ x บวก 4 กลับลงไปนะคะ จะได้คำตอบสุดท้ายออกมาก็คือ 200 คูณอยู่กับ x บวก 4 ทั้งหมด ยกกำลัง 199 ตอนนี้นะคะทำให้เราได้สูตรการหาอนุพันธ์ในรูปแบบของกฎลูกโซ่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสูตรนะคะ ก็คือการหาอนุพันธ์ของ u ยกกำลัง n เทียบกับตัวไป n จะมีค่าเท่ากับ n คูณอยู่กับ u ยกกำลัง n ลบ 1 คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวไป x นะคะเมื่อ u เป็นฟังก์ชันของตัวไป x ค่ะ มาดูตัวอย่างที่ 2 นะคะ จงหา y พรามเมื่อกำหนดให้ y เท่ากับ รากที่ 2 ของ 4x ลบ 9 หารด้วย x บวก 2 วิธีทำนะคะ จากโจทย์เราจะเขียน y ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ 4x ลบ 9 หารด้วย x บวก 2 ทั้งหมด ยกกำลังเศษ1ส่วน2 เราจะหาอนุพันธ์นะคะ โดยการใช้สูตร อนุพันธ์ของ u ยกกำลัง n เทียบตัวแปร x มีค่าเท่ากับ n คูณอยู่กับ u ยกกำลัง n ลบ1คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะ โดยที่ u ของเราคือ 4x ลบ 9 หารด้วย x บวก 2 และ n คือเศษ1ส่วน2นะคะ เราจะได้ y พรามเท่ากับ เศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ 4x ลบ 9 หารด้วย x บวก 2 ทั้งหมดยกกำลังลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ 4x ลบ 9 หารด้วย x บวก 2 เทียบกับตัวแปร x นะคะ เรามาหาอนุพันธ์ของพจน์นี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะ สุดท้ายคำตอบของเราก็คือ y พรามเท่ากับ 17 หารด้วย 2 คูณกับ x บวก 2 ทั้งหมด ยกกำลัง 2 ทั้งหมดคูณด้วย 4x ลบ9หารด้วย x บวก 2 ทั้งหมด ยกกำลัง ลบเศษ1ส่วน2ค่ะ ตัวอย่าง 3 นะคะ จงหา y พรามเมื่อกำหนดให้ y เท่ากับ sin ยกกำลัง5 3x ยกกำลัง2วิธีทำนะคะ เราจะกำหนดให้ u เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ดังนั้นเราจะได้ y เท่ากับ sin ยกกำลัง 5u นะคะ นำมาเขียนเป็นแผนภาพจะได้เป็น y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะ และ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x เราจะได้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่นะคะ ก็คือหานุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะ เราจะแทน y เท่ากับ sin ยกกำลัง 5u และ u เท่ากับ 3x ยกกำลัง 2 ลงไปในสูตรนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะหาอนุพันธ์ออกมานะคะ จะได้คำตอบออกมาเป็น y พรามเท่ากับ 30x คูณกับ sin ยกกำลัง 4u คูณกับ cos u หลังจากนั้นนะคะ เราจะแทน u เท่ากับ 3x ยกกำลัง2กลับลงไปนะคะ สุดท้ายจะได้คำตอบออกมาก็คือ 30x sin ยกกำลัง4 3x ยกกำลัง2คูณกับ cos 3x ยกกำลัง2ค่ะ ตัวอย่างที่4นะคะจงหา y พรามเมื่อกำหนดให y เท่ากับ e ยกกำลัง x ลบ17 บวกกับ sin x นะคะวิธีทำเราจะกำหนดให้ u เท่ากับ x ลบ17บวก sin x ดังนั้นนะคะ y ของเราก็จะเท่ากับ e ยกกำลัง u เขียนแผนภาพนะคะจะได้เป็น y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ u นะคะและ u เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x จะได้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ออกมานะคะก็คือ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เท่ากับอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คู คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร x นะคะ เราจะแทน y เท่ากับ e ยกกำลัง u และแทน u เท่ากับ x ลบ17 บวก sin x ลงไปที่สูตรนะคะ และเสร็จแล้วเราก็หาอนุพันธ์ออกมาจะได้เป็น e ยกกำลัง u คูณอยู่กับ 1 บวก cos x นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะแทน u เท่ากับ x ลบ17 บวกกับ sin x กลับลงไปนะคะ สุดท้ายคำตอบของเราก็คือ e ยกกำลัง x ลบ17 บวก sin x คูณอยู่กับ 1 บวก cos x นะคะ ตัวอย่างที่ 5กำหนดให้ y เท่ากับ u ยกกำลัง 3 บวก 2 u เท่ากับ v ยกกำลัง2และ v เท่ากับ 6x บวก4นะคะ จงหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เท่ากับ0จากโจทย์นะคะ นำมาเขียนเป็นแผนภาพก็จะได้เป็น y เป็นฟังก์ชันที่หานุพันธ์ได้ที่ u u เป็นฟังก์ชันที่หานุพันธ์ได้ที่ v นะคะ และ v เป็นฟังก์ชันที่หานุพันธ์ได้ที่ x เราจะได้สูตรการหานุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ออกมานะคะก็คืออนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x จะมีค่าเท่ากับ อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร u คูณกับอนุพันธ์ของ u เทียบกับตัวแปร v และคูณกับ อนุพันธ์ของ v เทียบกับตัวแปร x นะคะ เราจะแทน y เท่ากับ u ยกกำลัง3บวก 2 แทน u เท่ากับ v ยกกำลัง 2 และแทน v เท่ากับ 6x บวก 4 ลงไปในสูตรนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะหาอนุพันธ์นะคะ จะได้คำตอบออกมาก็คือ36 u ยกกำลัง2 v นะคะ แต่เรายังไม่ตอบที่ตรงนี้นะคะ เนื่องจากว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราจึงจะต้องหา u และ v ออกมาก่อนนะคะ นั่นคือจาก v เท่ากับ 6x บวก4นะคะ เราจะแทนค่า x เท่ากับ0ลงไป ก็จะได้ v ออกมาคือ 4 และก็จาก u เท่ากับ v ยกกำลัง2นะคะ เราจะแทนค่า v เท่ากับ 4 ลงไป แล้วเราก็จะได้ u ออกมาคือ 16 แล้วเราจะนำค่าทั้งสองค่านี้นะคะ แทนกลับลงไปในอนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x ซึ่งคำตอบของเราก็จะได้เป็น 36,864บทสรุปนะคะ สามารถประยุกต์ใช้กฎลูกโซ่เพื่อแก้ปัญหากับโจทย์ต่างๆ ได้ค่ะ Thank you.